โซดารายิ่งใหญ่โซกินไอของความราวันข่าวสังคมนักชมไม่สากวิทยุต่างๆ มีคนขอเพลงให้ฟังช่องว่า วัดใหญ่กับสุไรนาสาวสวนแตวันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุดเลยครูเป่าขึ้นมาได้ลำวงครับผม ที่ลงไปฉี่บอกว่า อุ้ยเต้นลงห่วงนอนจะกะบาดแย่แล้วมั้งรอมนี้จัดให้คุณเาเลยกันแล้วผมเตรียมตัวมาดังมาวิกวิกวิกวิกวเตรียมฟาดชูลูกโดนโดน ียงสาวยุคเคบีแบนเคบีแบนอยู่ไหนเจ้าเคบีแบนอย่าบทเพลงนี้ทิ้งท้ายเคบีแบนด้วยกันนะครับผมกับบทเพลงนี้พวกเราก็จะเลิกกันเลยนะ สู้ทนไม่ด้วยความฝันมีคำสัญญาว่าเราไม่ทอดทิ้งกัน